พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เอ็มโบน วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ วัสดุทดแทนกระดูกที่ใช้สำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่ในปัจจุบันทีมนักวิจัยไทย สามารถคิดค้นวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานสากล และเตรียมผลิตเชิงพาณิชย์ออกมาแล้วนะครับ ทีมนักวิจัย สวทช คิดค้นเอมโบน วัสดุทดแทนกระดูก สำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย และผ่านการรับรองโรงงานผลิตต้นแบบ เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันได้เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ให้กับบริษัทออสไฮดรอกซีจำกัดเพื่อนำไปทดลองตลาด และใช้ในทางการแพทย์ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศัลยกรรมช่องปาก ฝังรากเทียม หรือผู้ป่วยอื่น ที่ต้องการใช้สารท ดแทนกระดูกแล้วยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุทดแทนกระดูกจากต่างประเทศ ได้หลายล้านบาทต่อปี พัฒนางานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือแพทย์ M-Tech สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000